เป๋าขนาดใหญ่ เจาะน้ำคั้นหมและเครื่องอื่น ๆ ที่อยู่ด้านข้างกระเป๋าเดินทางของทานแม่นให้ทานเก็บไว้น้ำตู่ของทานเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกเฮียที่จะส่งผลกระทบเหตุให้คนอื่นบาดเจ็บ ขบวนรถไฟกำลังเข้าจอด stopped in the middle of nowhere for no reason between Ponhong and Bambiang. Um, 15 minutes from Ponhong, 15 minutes to Bambiang, and there's obviously a problem because it's not supposed to stop here. go แขอทานขอขอบใจ ที่ทานให้ครอบครัวพวกเขาใกล้จะถึงสถานีบางเวียนうん。